ผมไปครับผมก็ทีเดียวโดนเดียวบ้าเฮ้ยเออมีกระโปง ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผม พี่กับผมหนุ่มนาคนดีคนเดิมนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse นะผม Fortune Mouse ในค่าย PG Slot คือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะผมสล็อตหนูผีแล้วกันนะครับผม โอเควันนี้เรามาท้ทุน500 บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลียกันด้วย นะครับผมคำเตือนนะครับผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่นำไปเล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมไปครับผมกดทีเดียวโดดเดียบ้าเี้ยเติมเลยครับผม เงงอ่ะกดทีเดียวเท่าไหร่วะห้าพันปะสุเปอร์ไม่กาเปนเชี่ยเอาเรื่องจัดนะครับ นั้นนั้นกดทีเดียวมาห้าพันอ่ะ เสียห้าสิบได้ห้าพันอ่ะเอปี้เอปี้เฮ้ย ไอ้บ้าเลือกจะเชื่อเลยเวลาที่เล่นนะ ผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง46นาทีนะครับ ผม เกินไปพี่อานเรื่องอะไรนี่ทุกคนไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังเปิดคลิปไม่ทันเสร็จนะ ผมแล้วมือมันไปโดนปุ่มแล้วก็เลยแบบเออกดกดไปไม่เป็นไรแตกเฉยโอ้โหกดทีเดียว nice เอมนะครับผมเลิกเลยดีไหมไม่เลิกครับ ไปต่อนี่เราอะไรอ่ะว่ามันขึ้นหมื่นได้ ไอ้ชี้กดสามดีแตกมาเจ็ดพัน เวอร์ไปเลยบ้าไอ้บ้า เฮ้ย กดสองดีสามดีนะผม แตกมาเจ็ดพัน เกินว่ะเกิน อบานี่เต็ม เต็มเต็มเลยครับผม โอ้เกินไปว่ะเล่นอะไรดีไหมทุกคน ไปต่อเนี่ยผมว่าผมผมว่ามันขึ้นหมื่นได้ ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะผมถ้าสมมติว่าเราเล่นเข้ามาเล่นเกมแล้วเนี่ย เกมมันเป็นทรงแนวอย่างนี้นะ ผมคือกดเป็นแตก กดรอบสองรอบคือได้แบบเป็นจ่ายเป็นจ่ายนะผม แนะนำนะผมให้เลิกเลยได้แล้วรีบเลิกเลยนะผมเพราะว่าเกมแนวทรงอย่างนี้นะครับมันจะดูดเราช่วงท้ายนะอ่าวันนี้มีสาระนิดนึงนะผมเขาจะดูดเราช่วงท้ายนั่นเอง ก็อ่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมถ้า คุณผู้ชมฝืนไปต่อเนี่ย มี2อย่างครับผมมันจะคืนกับมันจะไม่จ่ายเลยแค่นั้นนะครับก็ถ้ามันคืนมาก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ควรพอนะครับ ผมไม่ต้องแบบ เอ้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่จ่าย เอามาดิมาดิมาดิมันไม่จ่ายแล้วครับผมอ่าโอเคผมว่า ไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะ ผมว่าเกมอย่างนี้มันจะเป็นทรงยังไงนะผม ทรงเกมอย่างนี้มันจะจ่ายไหมเติมหลิอบุมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มจ่ายคืนแล้วผมเริ่มจ่ายคืนมันจ่ายคืนนะผมมันไม่ให้ได้มันไม่ให้เราเพิ่มแน่นอน ถ้ามันจ่ายคืนอย่างนี้นะผม ก็ถ้าได้คืนอย่างนี้แล้วรีบเลิกทันทีนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะปัดเศษ560 นี้ให้หมดก่อนนะครับผมผมจะให้ดูว่ากดไปแบบมันจะจ่ายเพิ่มไหมนะครับผมแต่ผมว่ามันไม่จ่ายเพิ่มหรอก อ่าแนะนำเพื่อนๆนะผมเล่นได้แล้วควรรีบเลิกนะ เอาตังค์ไปใช้ชีวิตประจำวันดีกว่านะครับผมโอ้โหเอาไปครับผมไปครับเห็นไหมกดแป๊บๆเหลือ300ละอ่าเห็นไหมเห็นไหมจ่ายยิบย่อยๆนะผมก็แนะนำนะว่าเลิกดีกว่านะผมอันเดี๋ยวผมตัดเหลือ7,000ผมพอเลยนะครับผมแม่ ไม่โดดหรอก ยากครับผมเพราะว่าเรากดแล้วมันโดดไปแล้วมันจะยากมากเลยแบบ ช่วงต้นเกมมันโดดแล้วอะช่วงท้ายเกมไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะผมหรือถ้าช่วงแรกเป็นแบบกดปุ๊บตึงๆเลย ช่วงท้ายเตรียมขึ้นเบ็ดเลยครับผมมาแน่นอน เห็นไหมเห็นไหมหกร้อยจะหมดแล้วนะผมถ้าคุณผู้ชมเล่นต่อหมดแน่นอนนะครับผมโอเคผมตัดไปที่เจ็ดพัแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้ากดอีกทีหนึ่งมันจะ เป็น6 0 0 0เนาะก็ขอจบเลยละกันนะครับ ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะ ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ